ตามปกติช้านิดเร็วหน่อยก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรค วันนี้มาตรงเวลาเป๊ะสองทุกเป๊ะไม่รู้ว่าใครเสร็จภารกิจกันหรือยัง ภารกิจประจำวัน แต่ละท่าน แต่ละคนก็แตกต่างกัน ไหนมาไหนไปมาหาสู่อย่างไรเอาขันเขาไป อุ้ยอกดมาประจะเอเลย อะไรเนาะดูจะเอเรื่องอะไร มีผู้คนส่งอะไรมาให้ ยังไม่ได้ดูหน้าดูหลังเลย ลองสักตั้งเรื่องเลย presentation นี้นะครับ มีไว้เพื่อรีคูดนะครับ รับจ้างรับจ้างคน นอกประเด็นแล้วเนี่ย มันเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปใหม่เข้าไปใหม่เดี๋ยวอย่างอีกโอเชเชียอะไรละ แล้วกันโอ้ไปใหญ่กันแล้วพี่เอ้ย ภาคพื้นดินลุยกันมาเยอะแล้วเนาะมาสงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมา ภาคพื้นดินก็ลุยกันมาเยอะแล้ว ผ้าพื้นน้ำก็ลุยกันมาเยอะแล้ว้าพื้นอากาศยังไม่มีครั้งที่สามเนี่ย เชื่อว่าจะเป็นผ้าพื้นอากาศหนักๆเข้าจะกลายเป็นผ้าพื้น อวกาศกันแล้วนะสงครามในระดับ อวกาศไปแล้วนะ อะไรมันจะขาดนั่นนี่แหละ เทคโนโลยีมันก้าวกระโดดจริงๆนะครับ สงครามรู้จักกองทัพอวกาศเคยได้ยินไหมครับ ประมาณสักสามปีที่ผ่านมานี่นะม้าจะได้ยินคำว่ากองทัพอวกาศผมเข้าไปโยมดูเข้าไป นะเกิดมาจากมหาอำนาจฝั่งตะวันตกตั้งกองทัพอวกาศขึ้นมาเราคิดสิครับจะอยู่ยังไงว่าอวกาศจะอยู่ยังไงจะทำยังไง ก็แปลว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันกดปุ่มหมดนะเออ กดตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง ดีดี ตั้งโปรแกรม ไว้ เสร็จสับจริงๆนะ ตั้งโปรแกรมไว้เสร็จสับสถานที่ใดที่เคลื่อนที่ไม่ได้ อยู่ผิวผิวดินเนี่ยครับโดนบอมหมดไม่มีเรือนะเออ เอาจริงนะ สถานที่ที่เป็นอาคารบ้านเรือน ตึกรามบ้านช่อง ไม่รู้แค่อะไรขนาดกว้างสิบคูณสิบเมตร จริง ๆนะเม็ดพูดเล่นนะสิบคูณสิบเมตรปล่อยอาวุธมา ตั้งแต่มาจากอากาศนะครับ ลงมาโป้เช่เลยนะครับ ไม่ผิดเลยนะสิบคูณสิบเมตร ไม่ไม่ผิดเลยนะมันจะไปเหลือไหมเนี่ย บ้านเจ้าใหญ่นายโตของแต่ละประเทศเอาจริงๆนะ เจ้าใหญ่นายโตของแต่ละประเทศ ต้องอยู่ในรูแล้วเอาละสิไม่ได้พืชเล่นนะลุงออกไม่ได้พืชเล่นๆนะเห็นไม่รู้ ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวมันถึงขนาดนั้นนะ นี่นะเขาเรียกว่าตาทิพย์ทางโลก ทางโลกเขาก็มีตาทิพย์เนาะเนาะนั่นแหละ นี่แหละคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ว่าด้วยคลื่น นี่แหละคือสงครามคลื่น สงครามคลื่น สงครามแสง แสงก็แสงอะไรล่ะ แสงก็แสงฮาร์ปไง H W A R P ฮาร์ปตัวนั้นเลยเรียกว่าสงครามแสง แสงอะไร แสงเลเซอร์ นี่เห็นไหม โอเคนะ มีสงครามคลื่น สงครามแสง ฟังดีนะครับ แล้วก็มีสงคราม อาวุธคลื่นอาวุธ คลื่น อาวุธแสงนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกอาวุธ นิวเคลียร์นี่ อาวุธเคมี นี่ อาวุธชีวภาพโอ้โหตายเลย จะไปไหวไหมโอ้โห ทั้งคลื่นทั้งแสง ยังเหลือแต่เสียงทีเดียว ถ้ามันมีอาวุธเสียงเลยทีเดียว เออ เออ เออเอาจะทำได้ไหมอาวุธเสียงเนี่ย ท่านที่อยู่หน้าจอที่เราคิดว่าคิดว่าาทำได้เลย เสียง มันจะทำยังไงอาวุธเสียง ฟังกันดีเลย สมมุติว่า ใครก็ไม่รู้แล้วครับ นายกอแต่ไม่ใช่ไกรสอนนายรู้นายกอเฉยๆนะมีความสามารถทำอะไรสักอย่างขึ้นมาใครจะไปรู้ว่า ไอ้แปลงลบกระดาษเนี่ยมันข้างในมันทำด้วยอะไร ใครจะไปรู้นะนะนะนะนะแล้วใครมันจะไปรู้ได้ เฮ้ยใครจะว่าลุงนะว่าอย่างนั้นนะไม่ดีนะ แล้วในนี้นะฮะไฮเทคมันเอาไปทิ้งไว้ ยัดเอาไว้ในกำแพงรั้วที่ไหน สมมติว่าไหนดีนะแถวแถวข้างๆคลองพดึงกรุงกรุงเกษตร ที่มีคนต้นไม้ก็ได้ ที่ไหนก็ได้ ทั้งขยะก็ได้ใต้สะพานนั่นก็ได้ ไม่ซุกไหนก็ได้ ตัวเล็กนิดเดียวเดิ แล้วเสียงที่ว่าเนี่ย ถ้าหากว่ามันปล่อยมาขึ้นเสียง เสียงนะฮะ เสียงนะครับ ถึงทุกวันนี้รู้อะไรไหมครับว่า เวลาไล่หนูไง เออเขาจะมีอิเล็กทรอนี้สนะฮะ ไล่หนูไล่มีสัตว์ที่บ้านหนูเนื้อมีสัตว์เจอเสียงนี่ไปวนๆทีนี้กลับมาถึงเสียงมนุษย์เขาจะรู้นะครับว่าในการตรวจวัดการรับรู้เรื่องของเสียงของหูมนุษย์ มันใช้คลื่น ทั่วๆไปก็จะมีคำว่าคลื่นเบต้า เดเบต้า อัลฟา รวมทั้งมาม่าด้วยนะมั้งค่ะนะ แล้วแต่เขาจะตั้งชื่อไปลวอย่าไปติดใจชื่อเสียงเหล่านั้น อย่าไปติดใจ จะเป็นคลื่นเอ เอบวกหนึ่งก็ได้เพราะพวกนี้เป็นโค้ดโอเคไหมครับ อืมติดใจชื่อเสียงเรียงนาม แต่ให้รู้ว่ามันผลิตมาปุ๊บ ถ้าวางไว้เปรี้ยงผมว่า คนอยู่ในระแวก ใกล้ๆกับคลองพดุงโอเกษมเนี่ย ในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยงีกหมดนะให้รู้ไว้คลื่นนี่ เสียงเนี่ย ตอนนี้ คลื่นความถี่ก็ทำได้อยู่แล้ว แล้วก็เลเซอร์แสงทำได้อยู่แล้ว เหไนหรอยังไอ้พวกมือถือมือถอยเนี่ยมันทำได้อยู่แล้ว เอาละกลับมาถึงที่บอกว่า กองทัพอวกาศ ดูสิตรงนี้มีผู้คนเขาส่งมาให้ ลุงก็เลยนึกถึง สิ่งที่เล่าให้ฟังที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ย ใครไม่รู้ส่งมาให้ ผมเองก็ไม่ได้คอยเป็นเรื่องบรรดาเท่าไหร่หรอกเอาแต่เพียงว่าเอาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอามีการอัพโหลดอัปเดตมือเนี่ยกดแรงก็ไม่ได้ น้อยใจจังเลย เอาละ ลองฟังให้ดีนะนะเขาจะทำไงกันท่านฟังอย่างเดียวสามสองเจาะ ีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ เราก็มาดูเรื่องของข่าววงการทหารนะครับ การอีกหนึ่งข่าวในฝ้าฝั่งของรัสเซีย เวลานี้ทางด้านของรัสเซียครับจะมีการทดสอบเรื่องของระบบต่อต้านดาวเทียมครับด้วยขีปนาวุธ ซึ่งทางด้านของหน่วยประชาการอวกาศของสหรัฐอเมริกาครับรายงานว่าเวลานี้รัสเซีย จะทำการทดสอบขีปนาวุธครับต่อต้านดาวเทียมที่มีการปล่อยจากภาคพื้นดินครับ โดยที่เรียกว่าดาเอเซ ซึ่งข่าวดังกล่าวนั้นได้มีการออกมาระบุนะครับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา จากหน่วยประชาสัมพันธ์ของรัสเซีย ว่าจะเริ่มมีการทดสอบขีปนาวุธต่อต้านดาวเทียมครับ ที่สามารถไปคุกคามดาวเทียมโดยตรงในรูปแบบใหม่รัสเซียก็ได้มีการอ้างถึงนะครับ ข้อมูลเนี่ยที่มีการเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนนะครับ ว่าเวลานี้กำลังดำเนินการในการเปลี่ยนแปลงอวกาศให้กลายเป็นสนามรบครับ แต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นทางด้านของมอสโกครับ ก็ยังมีเรื่องของการติดตั้งอาวุธในอวกาศ รวมถึงการพัฒนา และการสร้างความสามารถบนวงโคจร และก็ความสามารถบนภาคพื้นดินครับ ที่อเมริกานั้นต่างก็มีการพัฒนาประโยชน์นะครับ เรื่องของอวกาศที่เกี่ยวกันทางด้านของคนเอกเจมที่กินไปครับผู้บัญชาการอวกาศของอเมริกานั้นได้มีการออกมาือกนะครับว่า การทดสอบระบบเหล่านี้อย่างต่อเนื่องครับก็ถูกมองว่ารัสเซียนั้นต้องการที่จะแสดง ให้ห็นถึงภัยครามต่ออเมริกา และระบบอวกาศของพันธมิตรที่กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับ แล้วก็มีการจัดตั้งเรื่องของกองบัญชาการอวกาศของสหรัฐในฐานะหน่วยบัญชาการรบที่เป็นเอกภาพนะครับของประเทศ สำหรับผว้อวกาศ และก็กองกำลังอวกาศของสหรัฐในฐานะหน่วยงานหลักของกองทัพสหรัฐนะครับ ที่จะมีการนำเสนอเรื่องของการต่อสู้ในอวกาศ และความสามารถในการมาสนับสนุนการรบ ให้แก่กองบัญชาการอวกาศของสหรัฐ แต่มันก็ยังไม่สามารถกำหนดเรื่องของกรอบเวลาได้ครับ ถึงแม้ว่าอเมริกานั้นก็ยังมีความมุ่งมั่นในการมายับยั้งการลุกลาน และการปกป้องประเทศและพันธมิตรของเราจากการกระทำที่เป็นศัตรูในอวกาศ อเมริกานั้นก็ยังมีความกังวลนะครับต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และก็ต่อเนื่องจากทางด้านของรัสเซีย ด้วยการติดตั้งระบบอาวุธนะครับจากภาคพื้นดิน แล้วก็การติดตั้งระบบอาวุธในห่วงอวกาศหลายประเภทครับ การกระทำเหล่านี้ก็ถือว่ามันก็ขัดต่อท่าทีทางด้านของการทูตและการแสดงต่อหน้าสาธารณชนของรัสเซีย ที่ต้องการมาต่อต้านการใช้อาวุธในห่วงอวกาศ ทางด้านของรัสเซียนั้นได้มีการใช้เรื่องของระบบอาวุธนะครับในห่วงอวกาศเนี่ยสองประเภท ซึ่งมันก็มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง อาวุธประเภทแรกครับ ที่เรียกว่าดาเอเซนั้นก็มีความสามารถในการมาทำลายดาวเทียม ในวงโคจรต่ำก็คือมีการทดสอบยิงขีปนาวุธนะครับจากภาคพื้นดินหากอาวุธแบบนี้ครับได้รับการทดสอบบนดาวเทียมจริง หรือว่าการใช้งานจริงครับมันจะก่อให้เกิดเศษซากดาวเทียมขนาดใหญ่นะครับ แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อดาวเทียมเชิงพาณิชย์ แล้วมันก็ก่อให้เกิดเรื่องของมลภาวะบนอวกาศ ส่วนประเภทที่ 2 ครับที่ทางด้านของรัสเซียใช้เนี่ยก็เป็นแบบ AZ ก็คือมีการติดตั้งระบบอาวุธนะครับ บนวงโคจร เมื่อประมาณเดือนมีนาคมของปี 2018 ครับ ทางด้านของประธานาธิบดีปูตินครับ ได้มีการประกาศว่า จะมีการพัฒนาเรื่องของระบบเลเซอร์บนภาคพื้นดินสำหรับใช้งานโดยกองกำลังอวกาศของรัสเซียครับ ซึ่งกองทัพรัสเซียยอมรับว่า มันเป็นเลเซอร์สำหรับใช้ในการต่อสู้ครับ ก็เลยมองว่ารัสเซียนั้นจะทำให้อวกาศครับกลายเป็นสนามรบในการมาต่อสู้ในการมาทดสอบอาวุธในทางอวกาศ และก็รวมถึงภาคพื้นดิน ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการกำหนดเป้าหมายก็คือการทำลายเรื่องของดาวเทียมเป็นหลัก ซึ่งทางด้านของพลเอกนิกกินสันครับได้มีการกล่าวเสริมว่า ข้อที่จริงนี้ครับมันไม่สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างของรัสเซียนะครับต่อหน้าสาธารณชนที่บอกว่า รัสเซียนั้นมีความพยายามทำในการมาป้องกันความขัดแย้งในอากาศ แล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อทุกประเทศ เป็นความสนใจร่วมมือกันในการมาสร้างเงื่อนไข สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยต่อความมั่นคง และก็สามารถยั่งยืนได้ในการดำเนินการ และก็ความต้องการของระบบอวกาศนั้น ก็ยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อการขนส่ง และก็การสื่อสารทั่วโลกครับ และนอกจากนี้ครับเมื่อประมาณเดือน พฤศจิกายนก่อนหน้านี้ครับมันก็มีการรายงานข่าวจากสำนักข่าวเชเวดา บอกว่า รัสเซียมีแผนการที่จะมีการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศ แบบเคลื่อนที่ก็คือรุ่น S 5 0 0เนี่ยครับ ซึ่งระบบดังกล่าวนั้น ก็ถือว่าเป็นระบบต่อต้านขีปนาวุธประเภททิ้งตัวครับ แต่ก็ถูกมาว่าอาจจะนำไปเพื่อการต่อต้านดาวเทียมก็เป็นไปได้ แล้วก็มีการมาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการพัฒนาระบบป้องกันภัยอากาศแบบ S 5 0 0และระบบต่อต้านขีปนาวุธนั้น น่าจะมีการเสร็จสิ้นครับภายในปี 2021นะครับท่านผู้ชม อันนี้ก็นำมาเป็นข่าวที่หนึ่งข่าวครับ เรื่องของรัสเซีย กำลังจะเปิดเรื่องของสงครามอวกาศนะครับอีกหนึ่งสมรภูมิสวัสดีครับ ลุงก็คิดไปเรื่อยๆตามภาษาลุงนะลองฟังดูนะ วิธีการมันเป็นอย่างนี้ครับ ไม่รู้เวลานี้นะฮะแม้แต่นะแม้แต่นะ ยุงตัวเดียว มันบินอยู่ในวัดในอากาศ อยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ในอากาศสูงจากพื้นดินไปสักกี่กิโลเมตรก็ตามทียุงตัวเดียวนะ อยู่ในชั้นบรรยากาศนะไอ้เรื่องเทคโนโลยีมันสามารถจับคลื่นได้เลย เพราะว่าคำว่ายุงเนี่ย มันจะกระพริบมันบินไงเคลื่อนไหวนิดเดียวเนี่ย เอาแค่เคลื่อนไหวนะมันจับคลื่นได้เลยพอจับคลื่นในปุ๊บไอ้ขีปนาวุธที่ว่าเนี่ย มันก็จะ ล็อกคลื่น มันจะล็อกคลื่นไปเลย เหมือนกับวิทยุสื่อสารทั่วไปเนี่ยครับถ้าล็อกคลื่นไว้ก็สามารถใช้กันได้ทั่ว ทั่วประเทศแบบเดียวกันครับคลื่นต่อคลื่นมันมันมันคลื่นเดียวกันเห็นไหมครับ มันก็สามารถเครื่องส่งเครื่องรับได้สบายนะแต่นี่มันยุงหนึ่งตัวบินตรงนั้น ถือว่าเป็น เป็นอะไรเป็นเป็นเครื่องส่งก็ได้นิดเดียวเนี่ย ขยับนิดเดียวเล็กนิดเดียวจะเป็นเครื่องส่งได้ ฝั่งเครื่องรับก็คืออาวุธเนี่ยครับมันก็ไปตามคลื่นแต่ภายในก็ไม่ ไม่หนีไม่พ้นครับเรื่องนี้หนีไม่พ้นแน่ๆครับนะฝากเอาไว้หน่อยครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนะแล้วก็พิจารณาเล่นๆเอาละ กำลังพูดถึงคลื่นที่มีความละเมียดอะไรของเขาเนี่ยกับคลื่นจิตมนุษย์เนี่ยอ่า แล้วมันจะคลื่นที่ว่านั้นนะฮะ มันจะมาทำลายคลื่นความคิดมนุษย์ หรือว่าคลื่นใจ